พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใบห้อม ด้วยชีวนวัตกรรมจุลินทรีย์อัดแท่งผ้ามมาห้อมหรือผ้าสีครามย้อมธรรมชาติจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนแพร่ แต่ปัจจุบัน ผ้าสีครามที่จำหน่ายส่วนใหญ่ย้อมด้วยสีเคมีที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาตัวช่วยยกระดับประสิทธิภาพ การผลิตใบห้อมสำหรับย้อมสีผ้าเพื่อให้ภูมิปัญญาที่มีเอกลักษณ์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคงอยู่ต่อไปในอนาคตครับ สวทช สนับสนุน นักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติพัฒนาชีวนวัตกรรมจุลินทรีย์อัดแท่ง เพื่อเพิ่มผลผลิตเพิ่มคุณภาพ เป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มเอนโดไฟติก ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาคุณภาพดิน และช่วยผลิตฮอร์โมนที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของต้นห้อม การใช้จุลินทรีย์อัดแท่งทำได้ง่าย เพียงปักลงดินในแนวดิ่งห่างจากโคนต้นประมาณ 10 เซนติเมตรจุลินทรีย์ที่อยู่ภายในแท่งจะค่อย ๆ ละลายออกมาและฝังตัวในรากพืชเพียงเท่านี้การปลูกห้อมก็จะได้ใบห้อม